สวัสดีค่ะ วันนี้มาแนะนำกระดาษเขียนแบบนะคะ ขนาด A2 ยี่ห้อเกรนเลนะคะ ก็เป็นชื่อมันต่างดาวนะคะ อันนี้ววาสำหรับเขียนแบบเขียนอาร์ตเวิร์กอะไรก็แล้วแต่ตามต้องการเลยนะคะ ก็นี่เป็นหน้าแนะนำนะคะว่า เออเขามีอะไรบ้างในชุดกระดาษนะคะ ก็คือในกระดาษมันจะเหมือนกับสมุดฉีกนะคะ เล่มใหญ่ๆค่ะ เนื้อกระดาษก็จะเหมือนกระดาษประมาณร้อยปอนด์นะคะ มีแผ่นรองวาดรองเขียนอยู่ด้านหลังนะคะ แล้วก็ลีน่าก็ฉีก ปกแนะนำทิ้งไปแล้วนะคะ ก็ฉีกมาไว้ที่ด้านหลังตรงแผ่นรองแล้วก็ เย็บลงเล่มให้เรียบร้อย เวลาวาดก็กลับหัวนะคะ เราเย็บมาอยู่ที่ลำตัว และนี่คืออุปกรณ์เบื้องต้นในการวาดนะคะ ก็มีดินสอแผ่นทัดหมึกสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ